าบันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะเด็กๆกราบสวัสดีครับ ทุกท่านวันนี้มาพบกับผม พี่เสือสล็อตนะครับ วันนี้มาอยู่เกมสล็อตในค่ายพีเจนะครับผม จะมาเล่นเกมจะแคนดี้กันหน่อยฝ่าเรามีทุนอยู่หนึ่งพันกับอีก 64 บาทกันนะครับท่านผู้ชมเบรกขั้นต่ำเท่าไหร่ดีอวันนี้ 36 บาทนะ สี่ย์ไปเลยฝ่า ไป ยเปิดมาก็ได้ต้้งสิบหกบาท ว้าว อืมยี่ทำไมไม่ค่อยลงเลยวะ เฮ้ย เอาดีดีดีดีโอ้ยมาครับยี่สิบสี่บาท อืมมาต่อจรวดปับเอ้ยจรวดสองอันเลยว่ะปึ้มยังไงต่อจังหวะนี้ อืมโอ้โห นี่ได้มาเท่าไหร่วะ โอ้ยลูกอมอีกสองเม็ดโอ้ย นี่เพิ่งกดไหนเนี่ย มาเรื่อยๆเลยเว้ยเฮ้ย ว้าว อืมดับเบิลแท็บเขาบอกดับเบิลแท็บอือหือว้าเมื่อกี้ไปดูได้มาเท่าไหร่บอกไปดูอะ ได้จรวดมาครับแปดสิบแปดบาทปุ๊บได้มาหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทนะเมื่อกี้นะอืมเออมาอยู่จรวดมาแล้วอืมแปลกๆแบบว่าลูกอมสองเม็ด จรวดสองเม็ดอย่างเงี้ย แบบคูณสองอ่ะเต็มหน้ากระดานเลยอยากได้แบบนั้นนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีวิธีการแนะนำการเล่นไหมครับ ผมอยากได้แบบนั้นนะผมรู้ถ้าคุณฟังอยู่คุณก็คงจะบอกว่า แล้วแต่ดวงเว้ยนมเหลือแปดร้อยนะตอนนี้นะแหลมไม่ค่อยหลงนะน้อยๆเนาะ อืวันนี้เออยี่สิบบาท ปับอืมห้าสิบแปดบาท 그래งให้หน่อยไม่ได้เลยวะเฮ้ยชิชิชาท่านผู้ชมทางบ้านเป็นไงบ้างครับตอนนี้อยู่บ้านก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับพร้อม ได้ข่าวว่าน้ำท่วมนี่ ระวังงูระวังถัดเลยคาต่างๆล้วนะครับท่านผู้ชมบอกเกิดไม่แตก อันนี้เขานิมิตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าเกิดไม่แตกอะมองดูก็รู้ว่าแตกเขาก็บอกไม่แตก ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะ ปล่อยให้เป็นปริศนามัวแต่แพมเนี่ย มันแตกยับยับเลยเนี่ยเอ้ยได้มาห้าร้อยนะเมื่อกี้นะ ทราบดูไม่ผิดนะ น่าจะห้าร้อย โอ้ย มาหกสิบบาท่างวันี้ โอ้ยมาอีกสามสิบสองบาท อืม ปรับร้อยแปดบาทครับท่านผู้ชมโอ้ยมาอีกสี่สิบบาท อืมสองสี่สิบบาทเลยครับ แจ๋วว่าสุดๆอ่ะสามสิบสองบาทไปแล้วอืมยี่สิบสี่บาท โหทำไมมันไม่ค่อยลงเลยวะ เฮ้ยอืมจรวดมาครับทุกคน อืมมาอีกสองอันนะอืมเออสองร้อยโอ้มายี่สิบบาท อืมฉันได้ เอาเรื่องอยู่นะ จังแจ๋วเลยอ่ะ จังแจ๋วอ่ะ ว้าวแม่ดีจริงเลยวะเฮ้ยเฮ้ยมามาไอ้หนุ่มไอ้ไอ้เยเล่นนีเยเล่นแบร์เจลลี่แบร์เจลลี่แบโอ้โห เฮ้ยมีลุ่นว่ะเอ้ยมาว่ะเฮ้ย เอ้ย ยังไงเราก็ได้เข้าฟีสปินแล้วอันนั้นทุกคน ไปดูต่อในฟีสปินในฝ่า อืมอืมคูณสองเนี่ยอู้สี่แปดคูณสองนะคูณสองเรื่อยๆนะอู้ลูกโอมไม่โตโอ้อ แต่งกับจับอ่ะวันนี้บอกเลย อ่ะปั๊ม เฮ้ยทำไมมันมันมันมันลงน้อยๆวะเออวองคูณสองสิบหกบาท อืมสามสิบสองบาท อืมสิบหกบาทเอ้ยสามสิบสองบาท ยังไง อืม มาสี่สิบแปดบาทอืมคูณสองโดยจรวดมาด้วย ปึ๊บปึ๊บจรวดมาอีก ปึ๊บ อืมอ้ย ลอง ลองเรื่อยๆนะเหลือฟีระเป็นอีกตั้งห้าทีเนี่ยว้าวอืโอ้โหเน้น ๆ น่ะ ดอกนี้เน้นๆน่ะ ยับยับบ่ะมันดูกันเท่าไหร่ โอ้เก้าร้อยแปดสิบบาทคุณท่านผู้ชม เป็นไปได้ยังไงอ่ะจัดไปคูณสองต่อเนื่องเลยปึ๊บคูณสองเฮ้ยมันลงเรื่อยๆเลยวะเฮ้ย ปั๊บ อู้ยสองร้อยยี่สิบสี่อืมหกสิบสี่บาท มาฟรีสปินนี่ฟรีสปินจะลุ้นไหมให้ลุ้นหน่อยเถอะมาอื้อหือทำหน่อยไป เออไม่มาอุ้ยเหล็กตุน อีกตัวหนึ่งเสียดายจริงๆเลยอ่ะโอ้ย ดอกนี้ได้ประพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทครับโอ้ทุกพคระเจ้าจอร์ดมันยอดมากแม่ เกือบจะเข้าฟิสเปินในฟิสเปินแล้วอื้มเมื่อกี้ได้ไปหกสิบสี่บาทนะคะ โดนก่อนกด กดเล่นสักทีสองที